ไรน่าเศร้าใจ าห้ารอบเลยแต่งงานกันเถอะเนาะอจบท้ายด้วยแต่งงานกันที่น้องตา ฟังดูสิแต่เกิดมากีกทีักชาขึ้นพักเนี่ยพยายามจะยกทุกทีเอาเลยคุณ จรานจรเอาวัตถุฟีโมฟาไปวิ่งวิ่งวิ่งทำไมเธอวิ่บอด้ยังนี้เธอไม่ต้องแคร์อะไรนั่งพุ่งลงเสียจากใจต้องมาจำบอกเราได้เราได้เรามาเรามันกันแบบไทยเฮ้เฮ้มาสามชาติกลับมารู้แม่คนไทยสามชาติกว่าใคร คือมาสามชาติถูกใจที่มันตาตาไปมันจะไล่กว่ากันเรานี่เราเล่นไปไม่ต้องจำไม่ต้องกลัวไม่ต้องแกร์มันจะไม่ถูกใจพลังคำต้องบอกว่ามีทางจะทายจะทายหายไล่มีอยู่ hit, hit, hit through the walk. Almighty, Almighty, Almighty, for the diye. <laughs> two, three. commitment to